เซกชัน2.1 เราจะมาพูดถึงความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์นะครับ จริงๆ แพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ถือได้ว่าเป็นแพลตฟอร์มที่มีความสามารถในการสร้างข้อมูลมหาศาล ที่เราเรียกว่า Big Data อย่างแท้จริง เนื่องจากแพลตฟอร์มเหล่านี้จะอนุญาตให้ผู้ใช้งานทั่วโลกสามารถเป็นผู้สร้างคอนเทนต์หรือเนื้อหาต่างๆ เข้าไปอยู่บนแพลตฟอร์มได้อย่างง่ายดายดังนั้นใน 1 วินาที 1 นาที 1 ชั่วโมง คุณจะพบว่า มีปริมาณข้อมูลมากมายมหาศาลถูกโพสต์ขึ้นไปอยู่บนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ โดยที่ลักษณะที่สำคัญของข้อมูลที่เป็นลักษณะของ Big Data นั้น จะประกอบไปด้วย 3V หลักๆ คือ 1. V volume ซึ่งหมายถึงปริมาณของข้อมูลที่มากมายมหาศาล V ที่ 2 คือ velocity หมายถึงความเร็วในการเกิดขึ้นของข้อมูลในช่วงเวลาต่าง และตัวสุดท้ายก็คือ V variety หมายถึงความหลากหลายของข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของข้อมูลที่เป็นข้อความ ข้อมูลที่เป็นรูปภาพวิดีโอ หรือเป็นลักษณะของการกระทำไม่ว่าจะเป็นจำนวนของการกดไลค์จำนวนของการกดแชร์ หรือลักษณะของการเอนเกจที่เกิดขึ้นอยู่บนแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ นั่นคือ 3V หลักๆ ที่ทำให้ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ กลายเป็น Big Data ในปัจจุบัน หลาย ๆ ธุรกิจและอุตสาหกรรมกำลังหันมาให้ความสนใจกับการวิเคราะห์ ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์นะครับ เนื่องจากการวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์นั้น จะทำให้ธุรกิจและอุตสาหกรรมสามารถทำการวางแผน และสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างถูกต้องและแม่นยำบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง ที่เกิดขึ้นอยู่บนโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มต่าง ๆ นะครับการวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์นั้นสามารถแตกออกมาเป็นประเด็นของการวิเคราะห์ต่างๆ ได้ประมาณ 3-4 ประเด็นนะครับในประเด็นแรกเราจะมาพูดถึงเรื่องของการวิเคราะห์ ผู้ทรงอิทธิพล ผู้ทรงอิทธิพลเหล่านี้คือกลุ่มคนที่ส่วนใหญ่จะเป็นไอดอลของคนทั่วไปที่อยู่บนโซเชียลมีเดียที่มี follower จำนวนมากหรือว่ามีเฟรนด์จำนวนมาก และจะทำให้ตราสินค้าหรือบริการต่างๆ สามารถถูกเผยแพร่ไปได้อย่างรวดเร็ว ลักษณะแบบนี้ถูกนำมาใช้ในการในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม เช่นการนำ BNK48 มาเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ในการโปรโมทหรือโฆษณาน้ำอัดลมชนิดหนึ่ง จนทำให้คนทั่วประเทศไทยสามารถเข้าถึง หรือสามารถรับรู้ได้ถึงการเกิดขึ้นของแบรนด์นี้ ส่วนในประเด็นที่ 2 ที่ส่วนใหญ่จะใช้กันก็คือ การนำการวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์ มาเข้าใจ วิพฤติกรรมหรือความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภค ที่มีต่อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ หรือบริการต่างๆที่ภาคธุรกิจนำออกมา การวิเคราะห์เหล่านี้ส่วนใหญ่จะถูกวิเคราะห์ให้อยู่ในรูปของ sentiment analysis ก็คือเรื่องของการวิเคราะห์ว่า ผู้คนเหล่านั้นหรือผู้บริโภคเหล่านั้น คิดทางบวกหรือทางลบกับตัวผลิตภัณฑ์หรือตัวบริการต่างๆ จนทำให้ภาคธุรกิจสามารถวางแผนหรือกลยุทธ์ทางการตลาด ในการเทินจากความคิดที่ติดลบ ให้เป็นความคิดทางบวก ในส่วนที่ 3 ที่เป็นส่วนสำคัญที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์ภาคธุรกิจก็คือเรื่องของการวิเคราะห์ความต้องการของตลาด ลักษณะแบบนี้คือเราพยายามนำการวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์ มาใช้ในการจับกระแสต่างๆ จากข้อความ จากจำนวนของการกดไลค์กดแชร์ ในช่วงปัจจุบันหรือช่วงเวลาที่ผ่านมาว่าคนหรือผู้บริโภคที่อยู่ในประเทศ หรือผู้บริโภค กลุ่มคนที่ใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยกำไรให้ความสำคัญกับสิ่งใดนั้นเมื่อธุรกิจเริ่มเห็นถึงแพทเทิร์นบางอย่าง หรือความต้องการของตลาดบางอย่าง นั่นเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่ทำให้ธุรกิจสามารถนำผลของการวิเคราะห์เหล่านี้ มาใช้ในการวางแผนการตัดสินใจและการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อให้เหมาะกับความต้องการของภาคผู้บริโภค นั่นคือจุดสำคัญนั่นคือประโยชน์ที่เห็นชัดเจนของการวิเคราะห์ข้อมูลบนสื่อสังคมออนไลน์ ที่จะมาเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจในปัจจุบัน